วัสดีครับสวัสดีครับพี่เพิ่งเคยคุยกันครั้งแรกเลย ปกติพี่นบเล่าในรายการพี่ป๋องเหรออ่าใช่ครับสัดส่วนใหญ่แล้วก็มีหลายรายการ อืมได้ได้ได้ได้เอาอย่างนี้เรื่องเนี้ยที่พี่นบให้ชื่อเรื่องไว้ว่ากูไม่ไปเนี่ยครับ มันเป็นเหตุการณ์ที่พี่นบไปพบเจอเองไหมฮะอ่าเป็นเหตุการณ์ของน้าครับที่ ที่ร่วมทำงานด้วยกันเขาเล่าให้ฟัง เพราะว่ามันมีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นครับได้ เอาอย่างนี้แล้วกันพี่ ผมอะไม่อยากที่มาก ให้พี่ดำเนินเรื่องนี้เองเลยดีกว่าว่าเหตุการณ์เป็นยังไง เราจะได้มารับฟังไปพร้อม ๆ กัน ครับ พี่นพตาผมเอาเลยเนาะได้เลยครับพี่ ครับผมก็ตอนที่ยังทำงานอยู่ที่ตะเกียก็ไปช่วยเขาขับรถอยู่เนาะกับน้าครับน้าน้าผมเนี่ยคือไม่ใช่ว่าน้าแท้ๆนะ แต่เป็นน้าร่วมร่วมทำงานด้วย คือนับถือแกเป็นน้านะก็ชื่อน้าหน่วยครับแล้วท่านเนี้ยแกก็ มาให้ผมมาไปช่วยขับรถให้ ผมก็ไปขับช่วยแกนั่นแหละช่วงช่วงที่ผมอ่ะไปตีไปตีหินไปตีทรายกันมาเนี่ย มันก็มันก็ดึกแล้วนะครับ ช่วยเขาคุมเข้าไปช่วยเขาเกี่ยหินเกี่ยทรายอะไรเสร็จเรียบร้อยคุมเข้าไปปุ๊บก็มาเดินเคาะยางมาเดินเคาะยางอยู่เนี่ย คืออผมอะเดินมาทางด้านขวาเนี่ย ของของตัวรถนะของตัวพ่วงเนี่ยผมได้ยินเสียงของเป็นผู้หญิงนะนะที่ว่าพูดคำว่ากูไม่ไปกูไม่ไป พูดอย่างนี้ออกมา ให้เราได้ยินเลยอ่ะพี่ตอนเราเดินเคาะยางเช็คลมใช่ไหม ใช่ครับอ่าฮะซึ่งซึ่งผมก็ผมก็เอาเสียงมันมาจากไหน ผมก็แงะไปไปด้านหลังอะเนาะ ก็เห็นน้าหน่วยเนี่ยแกเดินเดินกลับมา ผมคิดว่าน้าหน่วยเนี่ยแกรอผมเล่น ครับ เออผมก็หันหันไปมองแกแล้ว แกก็ยิ้มให้ผมมาบอกอะไร มึงหันมามองกูทำไมนบอะไร เงี้ยเขายางไปแล้วก็ขึ้นรถอะไรเงี้ย อืมผมก็อ่ะแก แต่ว่าถ้าแกรอเล่นเสียงทำไมมันเป็นผู้หญิง เพราะน้าหน่วยเนี่ยแกจะไม่ ค่อนข้างที่จะไม่พูดแบบใช้เสียงของผู้หญิงไงครับนะเอาผมก็ไม่ได้เอะใจอะไร ผมก็เอาเอาเอาเหล็กขอยงขอยางเก็บอะไรเสร็จผมก็ขึ้นด้านซ้ายนั่นหน่วยแกก็เป็นคนขับ ก็ขับไปได้ออกไปได้สักพักหนึ่งผมก็เลยถามบอกนั่นหน่วย คือเมื่อกี้เนี่ย ผมมาขอยางอยู่เนี่ยผมได้ยินเสียงว่า ผู้หญิงพูดว่ากูไม่ไปครับสองสามคำเลยนะนาหน่วย คือมันมันแปลกๆไงมันบริเวณนั้นซึ่งซึ่งว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมอ่ะเคาะยงเคาะยางอะไรแถวนั้นผมจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ อืม อ่า ผมวิ่งแถวนั้นบ่อยจะตายผมไม่ได้ยินเลย คือเพิ่งจะมาได้ยินกับที่ที่ผมเนี่ย ได้ไปกับนันหน่วยนันหน่วยเขาบอกว่ามึงเอาใหม่ดิที่มึงพูดมาเนี่ยบอกว่า กูไม่ไป คือเน้นเสียงให้ให้แกฟังอะนะครับกูไม่ไปอย่างเงี้ยนันหน่วยบอก อืม เขาเงียบไปสักพักหนึ่งคือ หลังจากที่ผมพูดไปคำสุดท้ายเนี่ย แกก็เงียบไปเลยครับเงียบไปได้สักหลายกิโลเลย แล้วแกก็เอ่ยขึ้นมาบอกว่า เฮ้ยนบกูอยากจะเล่าอะไรให้มึงฟังเอาไหม อืมคราวเนี้ย การที่ว่าเราจะต้องแบบอ่านั่งกับแกไปสักระยะหนึ่ง คือเราเราได้ฟังเรื่องผี หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ หรือเรื่องชีวิตของเขาเนี่ย คือผมมาเป็นคนที่อยากจะฟังอยู่แล้ว อืมอ่า ก็เลยเอาเอานั่นเว้ยเล่าเลยเล่าเลย ถ้ายิ่งเป็นเรื่องผีได้ได้ยิ่งดีอะไรอย่างเงี้ย ผมก็นึกในใจเนาะครับอ่าก็บอกได้ได้นั่นเว้ยเล่ามาเลยครับ ผมอยากฟังแกก็เล่าไปช่วงที่ว่าแกเนี่ยอ่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสี่สิบถึงห้าสิบปีนะที่ว่าแกได้มีเมียคนหนึ่งอะนะตอนนี้แกเนี่ย ตอนนั้นอะแกยังไม่ได้มาขับรถพวกนี้ไง ตอนนั้นอ่ะแกเป็นคนทำไร่ทำนา ครับ ผม อ่า แกก็ไปช่วยเขาทำนา ตามอ่าไปเอาแรงนะ ตามบ้านนู้นที ตามบ้านนี้ทีอะไรเงี้ยจนจนแบบว่า เฮ้ยเอ่อทำตามุงตามบ้านอะไรต่างๆเขามองเห็นน้าหน่วยเนี่ยเป็นคนที่ขยัน เป็นคนที่ที่อ่าเกี่ยวข้าว ดำนงดำนาขยันเขาก็เลยแบบ ขอแรงน้าหน่วยไปตลอดเลย เพื่อที่จะไปทำเขาเนี้ย ตามบ้านต่างๆเนี่ยเขาก็มีทั้งลูกผู้หญิงทั้งลูกผู้ชายทั้งลูกผู้หญิงเนี่ย บ้านไหนที่ว่ามีลูกผู้หญิงเนี่ยเขาก็มองแล้วว่าเอ้ยน่าสนใจนะคนคนเนี้ยอืม อ่าเขาก็อยากจะทาาทามเอามา เพื่อที่จะเอามาเป็นเขย อืมเพราะเขาขยันนะหน่วยอืมก็มีอยู่บ้านหนึ่งนะหน่วยเนี่ยไปเอ่อ ไปลง ไปลงแรงไปลงแรงให้กับบ้านหลังนี้แล้วก็ทำโหแบบ เามาไม่เหมือนอย่างว่าปกตินะครับแกก็ทำจนมืดค่าเลย ตอนนี้ทางบ้านนั้นอ่ะ เขาก็มีลูกสาวแล้วเขาก็ได้เลี้ยงข้าวให้นานวยตอนตอนเย็นเนี่ยแล้วก็เราอยากปั๊บปิ้งคนสมัยก่อนเนาะทำเสร็จแล้วก็เลี้ยงข้าว เลี้ยงเหล้าอะไรอย่างเงี้ยมานั่งคุยกันนู่นนี่นั่นกันจนมืดค่าก็ถึงได้กลับพอนานวยเนี่ย แกก็ก็ถูกใจอ่ะ ผู้หญิงลูกสาวของบ้านนี้ด้วยเหมือนกันเขาก็มาไปป่อยก็มามามากันเที่ยวกันมาจีบมาอะไรกันเงี้ยมาช่วยบ้านหลังเนี้ยอยู่เป็นประจำจนเขาเนี่ยได้ได้รัก แล้วก็ได้จะเรียกว่าแต่งงานหรือเปล่านะเมื่อก่อนเนี่ยก็คงไม่ได้แต่งงานเราคงอยู่กกินกันเลยอ่ะเขาเขาเขาเขาต้องการอยู่แล้วไงต้องการอนวยอยู่แล้ว ก็อยู่กินกันไป ก็อยู่กินกันไปปุ๊บทางทางบ้านเนี่ยอพ่อตาแม่ยายเนี่ยเขาก็เลยยกที่ให้ ยกที่ให้กับทางน้านวยกับลูกสาวเขาเนี่ยไปปลูกบ้านอีกอีกที่หนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้ไกลกันก็เหมือนอยู่ในในพื้นที่นาของเขาอ่ะก็ไปปลูกกันมันก็บ้านเขาไม่หลังใหญ่นะแต่ว่าน้านวยเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีหัวหัวในการในการออกแบบบ้านทำบ้านอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเขาก็ได้ ทำเองมั่งเอาช่างเอาโน่นนี่มาช่วยกันทำ แล้วเขาก็ออกแบบบ้านให้มันสวยแต่หลังมันไม่ใหญ่ยกพื้นขึ้นประมาณเทียงอกอย่างเงี้ยมีห้องในตัวมีอะไรต่างๆมีนอกชงนอกอาชานแล้วก็มีคารุวะ รอบ ๆ แล้วก็มีกองฟางเหมือน คือบ้านสมัยก่อนที่มันดูแล้วแบบอยู่กลางทุ่งนาแล้วมันดูแบบ สวยงามมากเลยอะไรเงี้ยเอ็นเนยก็พูดนะแล้วพอเขาอยู่กินกันมา ได้สักระยะหนึ่งก็เมียของเขาเนี่ยก็ท้อง อืมพอท้องขึ้นมาก็ท้องกับโยเลยนะก็หลายเดือนเลยหกเจ็ดเดือนตอนนี้น้านวยเนี่ยแกจะต้องไปธุระต่างจังหวัดอืมฮัลโหลครับ ครับได้ยินอยู่ครับ พี่อ่ะตอนนี้น้านวยเนี่ย แกจะต้องไปธุระต่างจังหวัด ไปประมาณอาทิตย์หนึ่ง ช่วงที่ว่าแกไปเนี่ย แกก็ไม่ได้รู้แล้วว่า ว่าว่าเมียแกเป็นยังไงเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีอะไรเนาะอืมจดมงจดหมาย เขียนเข้ามาลำบาก อืม ก็แกก็แค่เป็นอาทิตย์เดียวเนี่ยแกก็แบบ ไปทำอะไรให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็รีบกลับมา เพราะตอนที่ตอนที่แกเนี่ย บอกว่า ถึงเวลาแกกลับมาแล้วเนี่ย อืคือ บ้านน่ะ ที่แกปลูกอยู่กับเมีย คือมันเหลือแต่ต่อ อืม กลับมาในบ้านเหลือแต่ต่อเลยนะ ครับ มันโดนมันมันโดนลื้อจนเหลือแต่ต่อเลย เออ แต่พอเสาเสาบ้านที่ว่ามันมันเหลือแค่เสาอะ ครับ บ้านไปไหน ตัวบ้านอยู่ไหนเมียกูล่ะอะไรอย่างเงี้ย เออเออเมียกูไปไหน ก็เลยรีบวิ่งไปหาที่บ้านพ่อตาแม่ยาย ครับ เออว่า เกิดอะไรขึ้น บ้านผมอยู่ไหน เออลูกเมียผมล่ะ บ้านผมมันเกิดอะไรขึ้น มีไอทาง คือทางทางบ้านของพ่อตาแม่ยายเนี่ยคือมีคนอยู่แค่ไม่กี่คนไงแต่พ่อตาแม่ยายไม่ได้อยู่ แต่ทุกคนน่ะ ไปอยู่ที่วัดหมดแล้ว ครับอืไปอยู่ที่วัดหมดแล้วเขาบอกว่า เอ้ยไอ้หนุ้ยไปที่วัดเลย ไปที่วัดเลยแล้วหนุ่ยก็เกิดอะไรขึ้นแกก็รีบวิ่งไปที่วัดไปเพื่อแบบ มันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมอยากจะรู้ว่าเมียตัวเองอยูุ่่งไหน แล้วก็บ้านเกิดอะไรขึ้นก็รีบไปอุที่วัดพอไปที่วัดปุ๊บก็ทุกคนก็ไปอยู่ที่ ที่ที่ศาลาหมดเลยครับ อืม เดินเข้าไปในในคนเยอะๆเห็นภาพที่ไม่ควรที่จะเห็นไงคือเมียตัวเองเนี่ยนอนตายคือเมื่อก่อนเนี่ย อ๋อ ยังไม่ได้ เขายังไม่ได้ เอาเอาเอาเข้าโรงใช่ไหมแค่ว่านอนแล้วก็เอาเสื่อปูเอาเสือปูแล้วก็นอนแล้วก็เอา เอาผ้าเขามาเนี่ยห่มห่มตัว อืมนั่นแหละโหนั้นหน่วยเนี่ยเห็นสภาพแบบนั้นเลยก็โหวิ่งเข้าเลย เข้าไปแบบกอดเมียตัวเองเลยเพราะว่าท้องด้วยเนาะร้องไห้มันเกิดอะไรขึ้น ใครทำเมียผมอะไรอย่างเงี้ย สุดท้ายก็ ทุกคนก็เข้ามาปอบนะแต่ยังไม่ได้เล่าอะไรสักอย่างนะว่ามันมันเกิดอะไรขึ้น ครับก็เข้ามาปอบแล้วก็ดึงออกมาว่าเออมึงทำใจดีๆไว้อะไร เงี้ยอืมพวกทาง ทางผ้าทางอะไรสับเหลืออะไร เงี้ยเขาก็เอ่อทำศพอะไรเสร็จแล้วเขาก็ยก ยกใส่โลง ครับ ยกใส่โลงที่ว่ามันเป็นโลงไม้ ธรรมดา มันมันไม่ได้เหมือนลงทุกวันนี้นะอ่าอืมพี่นันเลยบอก ก็นันเลยก็นั่งร้องไห้ร้องผมอย่างเงี้ย แล้วก็ทางพ่อตาแม่ยายเขาก็มา มาบอกนะ มาบอกว่ามัน ใจเย็นนะใจเย็นนะ เดี๋ยวจะเล่าทุกอย่างให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนันเลยเขาก็บอกเขาก็เล่ามาเล่ามาว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับมันแค่อาทิตย์เดียวนี่มันเกิดอะไรขึ้นอพอหลัง หลังจากที่นันหน่วยเขาตั้งสติได้แล้วเนี่ยทางพ่อตาแม่ยายเขาก็เล่ามาบอกว่าหลังจากที่นันหน่วยได้เดินทางไปต่างจังหวัดอ่ะได้แค่วันเดียวเองครับ มันมีโจรอ่ะ ขึ้นบ้าน มันขึ้นบ้าน แล้ว ตอนแรกเราไม่รู้หรอกไม่รู้ว่าว่าโจรอ่ะ ขึ้นบ้าน ก็เออคือโจรอ่ะ มันมา เขาบอกว่ามันมา มันเขาเห็นนะคบไฟมันมาเต็มเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยนะคบไฟมันมากันหลายคนเลยเดินผ่านเข้ามา ตอนแรกเขาคิดว่าเป็นชาวชาวบ้านธรรมดาเขาก็ไม่ได้สงสัยอะไรเนาะอืมอืมก็เดินเข้ามาเดินเข้ามาปุ๊บแล้วคบไฟนั้นอ่ะ มันหยุด มันหยุดปุ๊บแล้วมันก็แบบเหมือนดับคบไฟหมดเลยนะเขาก็ คือมันบ้านของบ้านของนันวยที่ว่าปลูกไว้กับบ้านของพ่อตาแม่ยายมัน มันอยู่ในโซนเดียวกันก็จริงอยู่แต่ว่ามันอยู่ค่อนข้างที่จะไกลกันแล้วก็มองเห็นพอมองเห็นปุ๊บแล้วมันดับไฟเอ้ใครยังไงอย่างเงี้ยคือก็เลยว่า นั่น นั่นคือบ้านของลูกสาวก็ห่วงแหละห่วงก็เลย พากันสองตายายเนี่ยพากันกาจะเดินไปหาลูกสาวนะครับเออคือเดินเข้าไปเนี่ย มันก็ใช้ระยะเวลาอยู่เขาได้ยินเสียงเอตโลโอฐานโอ้งงความโมงอะไรบงทำอะไรกู้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็รีบวิ่งกันเข้าไป รีบวิ่งกันไปพวกโจรเนี่ย มันมันเห็นอะเห็นมีมีคนถือข้อไปเนี่ยเดินเข้าไปใกล้แหละพอเดินเข้าไปใกล้ปุ๊บมันก็ฆ่าเลยเฮ้ยฆ่าเอามีดเอามีดเลยปาดคอเลย ครับ เอาม่ปาดคอของเมียน้าหน่วยเลยเอออืมแล้วก็ผลักออกลงมาจากชั้นบน แล้วก็ทุกคนไอ้พวกโจรทุกคนเนี่ย มันก็กระโจนหนีกันวิ่งกันหนีกันเข้าไปทางฝั่งของป่าเลย ครับ อืม แล้วพอตาแม่ยายเห็นลูกตัวเองเนี่ยตกลงมาจากข้างบนเนี่ยอืมแล้วก็ลงมานอนอยู่ข้างล่างนะ แล้วก็คอเนี่ย มันมันมันโดนปาดเข้าไปจนแบบลึกเลยอะ่ะแบบหายใจเลือดพุ่งเลือดพุ่งออกมาเนี่ยแล้วก็ขอกขอกขอกไหนจะ ไหนจะท้องที่โดนกระแทกอีกอืม เลือดไหลแบบนองเลย อืมอืมเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไง เนาะทั้งแม่ก็เข้าไปแล้วก็ร้องไห้บอกรู้จะทำยังไงก็ เขาก็เล่าถึงเหตุการณ์ตรงนั้นให้นันวยฟังนันวยก็ได้แต่แบบ ร้องไห้แล้วก็กำหมัดมันจะทำยังไงครับ อืม ครับ ไม่น่าเลย เขาก็บอกว่าไม่น่าเลยกูไม่น่าเลย ไม่น่า ไป ไม่น่า ไปธุระไม่น่าอะไรทั้งนั้นเขาก็โทษตัวเองนะนะแล้วก็บ้านนะบ้านผม บ้านผมมันเกิดอะไรขึ้น ครับพอพูดถึงบ้านปุ๊บ หลังจากที่หลังจากหลังจากที่ว่านั้นเขาทางหลวงพ่อ เขาบอกว่าให้รื้อรื้อให้รื้อเลย ใช่ให้รื้อบ้าน เพราะว่าถ้าไม่รื้อบ้าน คนที่สัญจรสัญสัญจรไปมาแถวนั้นอ่ะ เขาสัญจรไม่ได้ ครับ เพราะว่าหลังจากที่ว่าเขาตายได้หนึ่งวัน อืม คือหลวงพ่อเนี่ยเขาโดนโดนนิมนต์ไปอีกจังหวัดเขาเดินผ่านตรงนั้นเขาเดินผ่านตรงนั้นไปปุ๊บแล้ว เมียนั้นหน่วยเนี่ยเขาเนี่ย มายืน มายืนอยู่ตรงที่บนบ้านเลยมายืนอยู่บนบ้าน คือแบบคือตรงหน้าต่างเลยนะแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้แบบหาหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็เห็นนะนะว่า คือไม่ยอมไปไหนไง เออ เออไปอยู่ที่บ้าน ก็ในเมื่อเขาตเขาตายอยู่ตรงนั้นอ่ะ แล้วนั่นหัวตัวเองก็ยังไม่กลับไง ครับ อืม นั่นแหละผลสุดท้ายเขาก็เลยบอกว่าให้รื้อ เพราะว่าคนน่ะเขาอาจจะไปกันไม่ได้สัญจรไม่ได้ เพราะว่าเพิ่งตายยังไม่ทันได้ตายนานเลยอะไรเงี้ย มันค่อนข้างที่จะมาแล้วอ่ะ เขามาในที่นี้คือแล้วบ้านลังหเขามายังไงบ้างครับพี่นกคื เขาก็มาแบบ คือคอในเลือดเลยคอโดนปาดจนแบบ เห็นแบบเลือดไหลนองเลย ครับสภาพที่ว่าตายยังไงก็มาอย่างนั้นเลย เออคือหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนเป็นคนเห็นคนแรกเลยครับ อืมแค่วันเดียวที่เขาตายนะ ที่ที่ว่าที่ว่าศพเอาเอาไปไว้วัดนะนะอืมอ่าแล้วทีเนี้ยน้าหน่วยเขาก็ด่านะ เขาก็บอกว่าจะบ้าหรืออะไรเงี้ยทำไมต้องมาลื้อ ลื้อทำไมอะไรอย่างเงี้ย เออให้เขากลับมาตัดสินใจก่อนไม่ได้เลยไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นการตัดสินใจของของพ่อสามแม่ยายล้วนๆเนี่ย ซึ่งชาวบ้านเขาก็พูดกันนะนะบอกให้ลื้อให้ลื้ออย่างเงี้ย ครับออทีเนี้ยหลังจากหลังจากนั้นเนาะ หลังจากที่ว่าเขาเนี่ยให้ชาวบงชาวบ้านมาเลื่อยเต็มเลือแต่ตออย่างเดียวแล้วเนาะก็ อพวกไม้พวกอะไรก็ก็วางอยู่แถวนั้นนะวางอยู่ข้างๆกันนั่นแหละ ส่วนส่วนแน่งานศพอะก็ดำเนินไป ครับหรือในขณะที่ว่ายังศพยังมีอยู่นะไม่ใช่ว่าลือหรือหรือหลังจากที่ที่ว่าเผาไปแล้วนะ อืมพอพองานศพทำอะไรเสร็จเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วเนี่ยนะหน่วยเนี่ยแกเนี่ย ก็อยู่ที่บ้านของพ่อตาแม่ยายเออแกก็เที่ยวไปอยู่ที่ เที่ยวไปที่ที่บ้านของตัวเอง ไปมองดูที่เสานั่นแหละที่เสาที่เคยเป็นบ้านของตัวเองนะนะร้องไห้ร้องผมอยู่นั่นนะมองสภาพบ้านตัวเอง แล้วก็คิดถึงเมียไปด้วยคำว่าพีตายทองกลมเนี่ยคำว่าพีตายทองกลมนั่นนวยบอกว่า เมียตัวเองอะ มันนั่งอยู่บนยอดเสาอะมองมองนันหน่วยนันหน่วยบอกว่า ไปเถอะไปเถอะไปเกิดเถอะ พาลูกไปเกิดเถอะ อืม อย่าอยู่เลย แล้วมันมีเสียงคำหนึ่งพูดกลับมาบอกกูไม่ไป กูไม่ไปกูไม่ไป อืม นันเวยเขาก็พูดอยู่อย่างนั้นแหละไปเถอะครับ ส่วน ชาวบ้านอะถึงแม้จะโดนลื้อไปหมดแล้วนะบ้านแต่ตอเสาอะมันยังอยู่ไงเขาก็เดินผ่านไปผ่านมากัน แบบมันเป็นทางที่ที่ว่าค่อนข้างที่จะเป็นทางสัญจรนะนะครับชาวบ้านอ่ะเขาก็เดินผ่านไปมาเขาก็เห็นเมียนหนยเนี่ยยืนอยู่ข้างเสามัางนั่งอยู่บนยอดเสามัาง นั่งอยู่ที่บ้านของตัวเองแล้วก็พูดคำว่า กูไม่ไป ครับ กูไม่ไปไหน สุดท้ายแล้วเนี่ย คน คนที่ที่ว่าฆ่าเขาอะครับก็โดนกำนันนะยิงตายอีกหมู่บ้านหนึ่งก็ทางทางกำนันอีกหมู่บ้านหนึ่งเขาก็ทางกำนันนะเขาก็มาส่งข่าวไงว่า ว่า ว่าได้ยิงโจรยิงโจรนะที่ว่าป้นนะตายที่หมู่บ้านของของอีกหมู่อีกอีกหมู่บ้านหนึ่งตายอ่านั่นแหละเขาก็เลย ผู้ใหญ่บ้านหลัง ผู้ใหญ่บ้านนั้นเขาก็เลยมาส่งข่าวที่ที่อีกหมู่บ้านหนึ่งของพ่อตาแม่ยายของนันหน่วย ครับนั่นแหละอันนี้ก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่นันหน่วยถ่ายทอดให้กับพี่นพฟังถูกไหมพี่ครับ ทีเนี้ยมันมันมันค่อนข้างที่จะ มันค่อนข้างที่จะแบบ ไม่ค่อยไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะ เพราะว่าตอนที่ผมฟังเขาเนี่ยมันคือนึกออกไหมคนขับรถอ่ะครับครับคนขับรถมันค่อนข้างที่จะจะจะคุยไม่ค่อยที่จะถนัดแล้วเขาพูดถึงเมียของตัวเองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทัชอิงความรู้สึกเออเขาเขาเขาจะรู้สึกไม่ค่อยโอเค กับการเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังมากเท่าไหร่หรอก การถ่ายทอดการเล่าอาจจะเล่าไม่ถูก เออ อาจจะไม่ได้เล่าแบบเรียบเรียงได้ถูกต้องหรอกแต่ก็เท่าที่พี่นกเอามาเรียบเรียงให้เราฟังเนี่ยก็โอเคนะพี่ผมฟังเข้าใจหมดเลย ทีเนี้ย มีคำถามมันแทบจะไม่ได้เรียบเรียง นะแทบแทบจะไม่ได้เรียบเรียงอะไรเลยเนี่ยคือ มาแบบนี้เลยพี่ตามที่เขาพูดมาเลยนี่ก็คือมาแบบนี้เลยใช่ไหมดุนคือไหลไหลมาแบบนี้เลย พี่นั้นหน่วยเขาได้บอกไหมว่า สาเหตุของการที่โจรเนี่ย มาขึ้นบ้านเขา แล้วต้องถึงกับขนาดฆ่าเมียเขาตาย เนี่ย มันมีมันมีเหตุผลอื่นไหมนอกจากแค่จะมาปนมัน คือว่า เอ่อที่ที่เขาพูดกันนะนะอย่างนั้นนหน่วยเนี่ยนหน่วยเขาเขาฟังมาจากอ่าผู้ผู้ใหญ่บ้านที่เขาเขามาเล่าให้ฟังกับหมู่บ้านของพ่อตาแม่ยายเนี่ยเขาบอกไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ไอ้โจรคนนี้ เนี่ย มันจะฆ่าฆ่าเจ้าทรัพย์ทุกคนที่ที่เห็นหน้ามัน อ๋อ คือปิดปิดปากเลมันยฆ่าหมดเลยใช่ปิดปากถ้าถ้าเกิดว่ามีมีลูกผู้หญิง มันก็มันก็จะเอาไปด้วยเอาไปข่มขืนนั่นแหละ ครับ อืม หลังจากนั้น เพราะว่าตอนช่วงนั้นมันดุมากเลยโจรพวกเนี้ยครับ ทีเนี้ย ไอพฤติกรรมของพ่อตาแม่ยายเนี่ย อันนี้ผมงงมากเลยอะ ไม่ ไม่ถามพี่นวยเขาหน่อยเหรอ วะอยู่ดีๆจับเขาลื้อ บ้านเลย โดยที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวเลย อ่ะ อันที่เป็นผมผมก็งงกลับบ้านมาบ้านกูหายไปทั้งหลังไงนั่นันนวยนันน่วยเขามาบอกว่า คือเมียของเขาเนี่ย เป็นคนเป็นเป็นพี่สาวคนโตจะมีสามคนครับคือเขาผลักดันผลักดันลูกสาวคนโตออกไป อืม ไม่ค่อยอาทางทางทางพ่อตาแม่ยายนะที่เขาพูดนะทางพ่อตาแม่ยายเออไม่ค่อยชอบลูกสาวคนนี้ เออครับครับ ไม่ค่อยชอบ ต้องพูดคำนี้เลยน้าหนเลยบอกว่าไม่ค่อยชอบเลย อืมจะด้วยเหตุผลอะไรที่เขาไม่ค่อยชอบ เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ลักษณะของการที่ว่าหลังจากที่ที่นานวยแยกแยกตัวออกไปเนี่ยครับ พ่อตาแม่ยายเนี่ยเหมือนไม่สนใจเลยท้องอะไรต่างๆ ไม่ค่อยมาดูไม่มาอะไรสักอย่าง ไปหมก หมกมุ่นอยู่กับลูกสาวอีกสองคน หมายถึงว่าตั้งแต่ลูกคนนี้แต่งงานออกมาให้แยกเรือนออกมา ก็เหมือนตัดหางปล่อยวัดไปเลยอย่างนี้หรอพี่ประมาณนั้นเลย ไม่สนใจเลยโอ้โหเจ็บช้ำนะ ผมว่าจริง ๆ ความรู้สึกมันจะเจ็บช้ำมากเลยอย่างแรกคือ นอกจากไม่ได้แยแสครอบครัวของลูกสาวคนเนี้ยไม่พอ เขาเสียชีวิตแล้วอะ่ะสิ่งที่ทำคือ ความรู้สึกผมนะตอนนี้นะ ไม่รู้คิดถูกคิดผิดนะ ความรู้สึกผมคือเหมือนแบบ เออ มันตายแล้วก็แล้วกันเอาที่นากูคืนมาเอาที่ดินกูคืนมา โละเรือนมันทิ้งไปความรู้สึกผมเป็นแบบนี้แล้วนะะความรู้สึกผมที่คิดออกคือ คืออันเวนี้เลยนะผมไม่ได้ใส่อะไร ความรู้สึกแบบนั้นนะเออ ที่บอกว่า กูไม่ไปเนี่ย ผมว่านะถึงผมมันนึกตอนนี้เลยนะว่าไอ้คำว่ากูไม่ไป เนี่ย มันไม่ได้มันไม่ได้ว่าอาฆาตแค้นใครที่ฆ่านะ ครับ ผมว่าน่าจะอาฆาตแค้นพ่อพ่อตัวเองแม่ตัวเองมากกว่า ผมก็กำลังจะถามพี่อันนี้เลยว่าเราจะมาช่วยคิดดูว่า เป็นไปได้ไหมที่ความขัดแย้งภายในครอบครัวเนี่ยระหว่างลูกสาวคนเนี่ย กับคุณพ่อคุณแม่ ที่บอกกูไม่ไป ครับเพราะว่ากูเนี่ยคาใจกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือเปล่าครับนั่นแหละ เพราะว่าผมตอนนั้นผมก็ไม่กล้านะผมก็ไม่กล้าที่จะถามนนหน่วยนะเออเออทำไมเขาถึงได้ได้พูดอยู่ตั้งคำว่ากูไม่ไป เราเราก็ได้ยินนะ ว่าเฮ้ย ไอ้คำว่ากูไม่ไปเนี่ย มันคืออะไร อืมใครมาไล่ใครมาอะไรหรือเปล่าเพราะว่า เพราะว่าตอนนั้นอ่ะเขาอ่ะที่นนวยเล่าให้ฟังว่าเขา มีพระนะ มีพระเนี่ย มาไล่พระอะไรมาไล่เลยนะออ ถึงขั้นว่านันไว้บอกว่าถึงขั้นว่าเมียเขาเนี่ย ดึงลิ้นออกมาเออเออดึงลิ้นออกมา นั่งบนหัวเสานะ ดึงลิ้นออกมาแล้วก็มาเลียเลียหัวพระเลย โอ้โห สุอีไม่ได้กลัวพระหรอกนั่นเองขนาดเนี้ยเฮ้ยแต่ผมว่ากำลังมองถึงเหตุจูงใจที่หนึ่งคือคนอย่างแรกนะ ถ้าเกิดเหตุแบบนี้นะ ผมรู้สึกว่าคนที่ควรจะรับผลของกรรมนี้ที่สุดคือ ไอ้โจรที่มาป้นถูกไหมพี่ ถูกต้องแต่ทีเนี้ย พอฟังเรื่องราวไปฟังไปฟังมา เหตุที่มันเป็นผลกระทบทั้งหมด มันดันดิ้นไปลงกับทั้งครอบครัวกับ ทั้งพระที่มันคนละแวกนั่นนะคนคนที่อยู่ในโซนนั้นะเออ มันเลยมันเลยมีคำถามไงและทีเนี้ยพอสุดท้ายปลายทางแล้ว พอเรื่องมันออกมาแบบนี้ผมก็คิดแบบเดียวกับที่พี่โน้ตน่าจะรู้สึกแหละเวเดียวกันแน่ๆใช่เพราะว่าเพราะว่าผมว่าฟังจริงๆอ่ะถ้าน้าหน่วยเขาถ้าฟังจากปากน้าหน่วยเนี่ยมันมันจะดูอินกว่ากว่าที่ผมเล่าอืแล้วมันจะมันจะฟังรู้เรื่องกว่าที่ผมเล่าแล้วเรื่องราวที่น้าหน่วยเขาถ่ายทอดมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนักอ่ะ ครับผมผมก็แทบตอนนี้แทบจะเอามาปฏิบัติต่อแทบจะไม่ได้เด็เฮ้ย แต่แต่ก็โอเคพี่ตอนนั้นเออ แต่ตอนนั้นอ่ะ ผมอ่ะฟังนันวยออกมาเนี่ย ผมก็คิดแล้วนะ ว่า เพราะว่าเราโตแล้วไงเราก็ก็สิบแปดสิบเก้าแล้วเราพอที่จะมีความคิดแล้ว ได้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเมียนันวยวะกับครอบครัวของตัวเองอย่างเงี้ยทำไมทำไมถึงได้ คือมีคำถามนะบอกว่า แล้ว ทำไมต้องลื้อบ้าน ทำไมต้องเอ่อเอายังไงอะเป็นไปได้ไหมพี่พี่นพเป็นไปได้ไหมผมผมชอบคิดนะ ลูกกูตายแล้ว แล้วกูก็ไม่ได้ชอบลูกกูแล้วกูก็ไม่ได้ชอบมึงด้วย มึงแค่ขยันทำงาน เมื่อลูกกูตายไปแล้วมึงจะมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้มึงก็ออกไปสิฟิลนี้ได้ไหม มันมันต้องมีมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งระยะอะไรสักอย่างหนึ่งกับน้าหน่วยกับครอบครัวนี้เพราะน้าหน่วยแกก็ไม่พูดจนละเอียดเนี่ยแค่บอกว่าเขาชอบ เขาชอบเขาในลักษณะของการขยันเออ อย่างเงี้ยคิดว่านั้นหน่วยมาอยู่กับลูกเขาคนนี้ที่เขาจะตัดหางไป วัดแล้วเขาวางใจได้ ปล่อยให้มันทำมาหากินของมันกันไปได้ อะไรลักษณะนี้ ผมคิดว่าแบบนี้นะแล้วพอเหมือนถึงจังหวะที่ลูกสาวเขาเสียปุ๊บ เขาก็ลักษณะคือโอ้ เสียก็เสียแล้วอะรื้อเรือนเอาที่คืน ไอ้นวยจะไปอยู่ไหนก็ไปปล่อยมัน อะไรแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้นะ ผมแค่สันนิษฐานอีกมุมหนึ่งผมแค่สันนิษฐานนะ แต่แต่เท่าที่ดูจากพฤติกรรมแล้ว ค่อนข้างจะหนักมาเวนี้อยู่พอสมควรเลยนะฮะ ไม่ปากปามทางความรู้สึกแล้วกันเป็นหนึ่งในความความความรู้สึกจากการรับเรื่องเล่าจากพี่นบ เออแล้วนวยบอกว่าพ่อแม่ เขาต้องย้ายไปอีกหมู่บ้านหนึ่งด้วยเหมือนกันนะหรอสุดท้ายเขาก็อยู่ไม่ได้หรอ ครับ อยู่ไม่ได้เหมือนกัน จากเหตุการณ์ ย้ายใหญ่ใหญ่จากเหตุการณ์ของพี่สาวคนนี้หรือเปล่า อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่า เพราะว่าเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าเขาเกิดอะไรขึ้นว่าทำไมถึงต้องย้ายย้ายย้ายบ้านตัวเองนยย้ายไปอยู่กับญาติไปพื้นที่ของญาติของของบ้านแล้วก็ขายขายที่ตรงเนี้ย ให้กับผู้ใหญ่บ้านมีอยู่สองตอนนี้เนี่ยมันมันมันดูมันดูค่อนข้างที่จะมีอะไรในกอไผ่เยอะแยะเลย ใช่ ตั้งแต่ผมเริ่มฟังพี่นบมาตั้งแต่เริ่มเรื่อง จนอ่าน้าหน่วยเริ่มเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้ควิ c เ question มาเต็มหัวผมไปหมดเลย เอ๊ะยังไง เอ๊ะ ยังไง เอ๊ะยังไง เอ๊ะยังไง เต็มไปหมดเลยในเรื่องนี้นะฮะ ก็อย่างที่บอกแล้วฮะ ว่าสุดแล้วยากแท้ อะไรจะลึกเข้าใจคนเน่ะ เราไม่รู้หรอกว่าหัวใจคนคนหนึ่งมันคิดอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะฮะโอ้โหขอบคัวเมียน้าหน่วยเนี่ยเมียน้าหน่วยเนี่ยใช่ลูกแท้ๆหรือเปล่ายังไม่รู้เลย เออนะอันนี้อันนี้ก็ก็ก็ในเมื่อเราไม่ได้ข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมมาเราก็ครับไม่ไปปักใจ เรื่องนั้นแล้วกันก็ถือว่า เป็นมูลเหตุที่เขาก็น่าจะเป็นลูกคนหนึ่งในบ้านแหละนะฮะ ครับ อืมพี่นพปัจจุบันนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับเนี่ยอ๋อตอนนี้ปัจจุบันอ่ขับรถสารเคมีอยู่ที่นิคมมาตพุทธครับ รถรถขนอ่าสารเคมีสารเคมีเมทานอลที่จะเป็นพวกตู้เย็นถูกไหมฮะอ่าไม่ใช่ครับเป็นสารเคมีที่ว่าเหมือนเราระเบิดเอ่าเหมือนเราบรรทุกระเบิดมาเลยอะโอ้พี่ครับพี่พี่พี่พี่ขับรถเก่งนะครับ พี่นกขับรถเก่งผม ผมขับมาก็น่าจะเกือบสามสิบปี ละสารเคมีพี่อันตรายมากไหมครับ อันตรายถึงขั้นแบบ ถ้ามีแค่ใช้โทรศัพท์อยู่ใกล้ๆ ก็มีมีโอกาสที่จะระเบิดได้อะโอ้ยดีเลยครับ ถ้าอย่างนั้นน่ะผมรบกวนพี่นพขับไปเฉียดเฉียดแถวแถวเวลาเขาประชุมกันหน่อยได้ไหมฮะ หยอกหยอกหยอกหยอกหยอกนะ หยอกหยอกนะอันลาวอันล้อลิงนะยังยังยังยังรักชีวิตอยู่ครับโอเค ยังมีเรื่องที่ต้องทำให้ครอบครัวอยู่นะฮะ ก็ยังไม่ว่างยังไม่สะดวกเท่าไหร่ ยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ ตอนนี้ ตอนนี้ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มีความสุขด้วยไง ก็เลยแบบยังรักชีวิตเข้าไปใหญ่เลย ครับได้ได้พี่นก นอกเหนือจากนี้ก็ยังไม่ได้มีในส่วนของการทำธุรกิจส่วนตัวใช่ไหมฮะ หรือว่าตอนนี้ทำเป็นในส่วนของพนักงานประจำของที่โรงงานแบบนี้อ๋อผมประจำอยู่กับ อ่าบริษัทนี้เลยตอนนี้ครับยังไม่มีธุรกิจอะไรเลย ก็ทำงานกับบริษัทนี้ตลอดตลอดไปแหละ ได้ครับ เอาไว้ว่าเมื่อไหร่พี่นกมีโอกาส อยากสร้างธุรกิจของตัวเอง มีโปรดักต์ของตัวเองมีร้านค้าของตัวเอง แวะมาเล่ามาโปรโมทร้านค้าของตัวเองด้วยกันได้นะครับ พี่ครับ ผมได้ขอบคุณมากเลยครับ พี่นกวันนี้ที่มาเปิดหัวเรื่องไว้ได้ โอเคเลยอ่ะน่ากลัวนะ เรื่อง เนี้ย คิดไปคิดมาอยู่มันก็ต้องต้องต้องขอโทษด้วยนะกับ การที่ว่าบางทีเราเอาเรื่องราวเก่าๆมาเนาะในสมัยของโอ้เมื่อยี่สิบสามสิบปีมาเล่ามาถ่ายทอดในตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจะถ่ายทอดออกมาได้ดีขนาดไหนนะไม่เป็นไรเลยพี่ โอเค เรื่องเล่าเพราะเรื่องราวของผมเนี่ย มันหมดแล้วไงเรื่องราวที่ผมไปเจอมาเนี่ยมันหมดแหละ อันนี้เป็นเรื่องของน้าน้อยไอ้น้าโนน้าอะไรนะน้าหน่วยน้าหน่วย เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของน้าหน่วย ครั้งหน้ามีรบกวนพี่นบเอาเพลย์ลิสต์ในชีวิตที่เราเจอมามาไล่เล่าให้วีหน่อยได้ไหมเอาเอาจริงเอาจริงเหรอได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าผมเล่าเอาเรื่องของตัวเองมาเล่าเนี่ยมันจะอีกอีกอ่าเขาเรียกว่าเวอร์ชั่นหนึ่งเลยนะได้เลยพี่ได้เลยได้เลยอีกเวอร์ชั่นก็อีกเวอร์ชั่นตามสไตล์เลยเพราะว่า เพราะว่าสไตล์ผมเนี่ย ถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามนะ ก็จะเป็น อ่าตลบหรือถ้าเจอผีก็ตลบหรือไม่ก็ฉี่แตกอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็โวกว่าตัวสไตล์ของเราก็คือเราเจอในในการขับรถของเราแล้วเราไปเจอผีใช่ไหมครับอุบไว้ก่อนพี่ตสลบเลยอ่ะอุบไว้ก่อนดับเลยอุบไว้ก่อน ผมเชื่อว่าพี่มามาถูกรายการแล้วครับคอนเซปต์รายการผมมันประมาณที่พี่พูดเลยนะฮะ หลอนจนเยี่ยวแตกเยี่ยวแตกขี้แตกขี้แตนกันไปเลยนะฮะแล้วก็ตลกโปกฮาคำขันกันได้ตามตามสไตล์ไม่ว่ากันนะฮะในความหลอนในในความหลอนบางทีอาจจะไม่ต้องมานั่งเกรงกระเพาะปัสสาวะอักเสบกันก็ได้ฮะ คือเอาเอาเอาว่า เรื่องเล่านั้นตามสไตล์เราเป็นแบบไหนก็ใส่กันเต็มที่เลยพี่นพวันนี้วีขอบพระคุณมากครับที่มาเปิดหัวเรื่องด้วยกันครับ พี่ก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้